สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ น้องๆทุกคนที่ติดตามช่องชาแนลของอัพชัยอยู่นะครับ วันนี้นะครับ ผมก็จะมาแนะนำนะครับภารกิจนะครับในแต่ละวันนะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยหลังจากที่เรากดรับเงินตรงเนี้ยไปแล้วนะครับ เราจะได้เงินจากภารกิจตรงส่วนไหนอีกนะครับให้เราไปดูที่ ตรงนี้ครับ เชิญชวนนะครับ ให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงเชิญชวนเลยนะครับปุ๊บอ่าโอเคนะครับเมื่อเข้ามานะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าจะมีภารกิจอยู่ตรงนี้นะครับ เฟสหนึ่งลายหนึ่งนะครับก็วิธีการทำ วิธีการทำภารกิจตรงนี้นะครับ ให้เรากดเข้าไปที่ไลน์เลยนะครับกดเข้าไป ตรงนี้นะครับให้เราบันทึกอ่านข้อมูลด้านบนนะครับ ตรงนี้ นี่นะครับหนึ่งมีโอกาสรีโพสต์หนึ่งครั้งทุกวัน รีโพสต์สำเร็จรับรางวัลไปเลย 3 บาท 2 ในการเผยแพร่ต้องเผยแพร่มากกว่า 20 วัน เป็นเวลาติดต่อกัน ถ้าต่ำกว่านี้รายได้ของคุณจะลดเหลือ 70% 3. วันที่วางจำหน่ายระบุไว้ในภาพ ดังนั้นหากคุณรีโพสต์ทุกวัน คุณต้องดาวน์โหลดรูปภาพใหม่อีกครั้งเพื่อโพสต์นะครับ ก็คือแบบนี้ครับ การโพสต์ในแต่ละวันนะครับ เราจำเป็นต้องเข้ามาบันทึกรูปนี้นะครับ และเป็นวันที่ใหม่ทุกวันนะครับ ก่อนทำการโพสเนาะหลังจากเราบันทึกรูปนี้ลงแล้วนะครับ ให้เรามากดคัดลอก ข้อความตรงนี้เลย ก็คือลิงก์เชิญของเรานั่นเองนะครับอ่าให้เรากดข้อความนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูเลยนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับ ผมก็จะบันทึกรูปภาพก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับ ถ้าใครบันทึกไม่ได้ก็ทำการแคปหน้าจอนะครับ แล้วก็ตัดสักนิดนึงนะครับ เพื่อความสวยงาม ตัดเลยนะครับโอเคบันทึกครับอ่าโอเค หลังจากที่เราได้รูปรูปภาพนี้มาแล้วนะครับ ให้เรามากดคัดลอกตรงนี้นะครับ อ่าตกลง อ่าแล้วก็ระบบนะครับ จะเด้งไปที่หน้าไลน์ของเราเลยนะครับ อ่า ให้เรามากดตรงนี้ครับติดตามนะครับ แล้วก็กดบวก กดโพสนะครับ อ่า เราก็วางข้อความนะครับของเราไปเลยปึ๊บเพิ่มรูป ปั๊บ อ่า เสร็จแล้วนะครับ กดโพสต์ อ่าหลังจากโพสแล้วนะครับให้เราแคปข้อความนะครับที่เราได้โพสต์ไปนะครับ แคปไว้นะครับ แล้วก็กลับไปที่แอปพลิเคชันอ่าให้เรามากดตรงนี้ครับอ่ากดตรงนี้เลย ชั้นเสร็จแล้วตรงนี้ด้านล่างเห็นไหมครับอ่ากดไปเลยปึ๊บ ่าเขาก็จะให้เราอัปโหลดรูปที่เราแคปมาเมื่อสักครู่นะครับ ที่เราโพสผ่านไลน์ให้เรามาแนบลงในช่องนี้เลยนะครับ กดอ่าโอเคนะครับ แล้วก็กดส่งได้เลยอ่าดำเนินสำเร็จนะครับโอเคเนาะแล้วก็เฟซก็เช่นเดียวกันครับทำเหมือนกันเลยนะครับอ่าเมื่อกี้เราบันทึกภาพไว้แล้วเนาะเราก็ ไปกดคัดลอกได้เลยนะครับ อ่าคัดลอกปุ๊บ ตกลง อ่าแอปก็จะพาเราไปที่หน้า โปรไฟล์เฟซของเรานั่นเองนะครับ อ่าให้เราทำการโพสต์เหมือนเดิมเลย ใส่รูปนะครับถัดไปโอเคนะครับ หลังจากนั้นก็กดโพสต์ได้เลย หลังจากโพสเสร็จนะครับเราก็แคปเหมือนเดิมอ่กดกลับไปครับ แล้วก็มาแนบเหมือนเดิมเลยนะครับ ชั้นเสร็จแล้วนะครับแนบรูปภาพที่เราแคปเมื่อสักครู่ปุ๊บอ่กดส่งเลย อ่านะครับ หลังจากนั้นนะครับ ก็รอแอดมินตรวจสอบเนาะ เมื่อแอดมินตรวจสอบแล้วนะครับ เราก็จะได้รับนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับสองภารกิจนี้นะครับก็คือ 6 บาทนี่6บาทเลยนะครับอ่าฟรีๆเลยนะครับอ่าและก็สำหรับสายฟรีนะครับที่เอ่อไม่มีเงินลงทุนนะครับ ผมจะแนะนำแบบนี้เนาะอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อเราสมัครเข้ามานะครับ เราจะได้รับเครื่องขุดตัวนี้ นะครับในราคา 4,000 บาทฟรี ฟรีีเลยนะครับ อ่ะก็ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับ จะสามารถทำกำไรให้เราได้ 1 วันนะครับ ก็คือ 24 ชั่วโมง อ่ะอย่างเราสมัครเข้ามาตอนเที่ยง 15นะครับ ของวันที่3นะครับอ่ะวันหมดอายุนะครับ ก็จะเป็นเที่ยง 15 ของวันที่ 4 นั่นเองนะครับ อ่ารายได้นะครับจะรับอยู่ที่ 52 บาท 50 สตังค์นะครับรายชั่วโมงก็คือชั่วโมงละ2บาท 10 สตังค์นะครับอ่าสำหรับสายฟรีนะครับเอ่อที่ไม่มีเงินลงทุนนะครับ สามารถนำเงินฟรีตรงนี้นะครับ ไปซื้อผลิตภัณฑ์ในราคา 50 บาทได้เลยนะครับ ออทำไมต้องซื้อนะครับ เพราะสายฟรี ถ้าไม่ซื้ออุปกรณ์นะครับ จะไม่สามารถถอนได้นะครับ คือการซื้ออุปกรณ์ในราคา50 บาทเนี่ยครับ เป็นการเปิดระบบการถอนนะครับ เพื่อยืนยันตัวตนว่าเออเป็นคนนะครับ ไม่ใช่บอทนะครับอ่าทางแอปจึงตั้งกฎมาแบบนี้นะครับก็คือต้อง เติมเงินนะครับ เพื่อซื้ออุปกรณ์ก่อนนะครับ หรือนำเงินตรงเนี้ยไปซื้ออุปกรณ์ได้ตรงนี้นะครับ อ่ะการซื้ออุปกรณ์นะครับ ก็ให้เข้าไปที่ ห้องจัดซื้อนะครับเมนูที่ 2 ด้านล่างเห็นไหมอ่าห้องจัดซื้อนะครับตรงนี้เลยนะครับอ่าคลิกเข้าไปดูครับอ่าเมื่อเราเข้ามานะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เรามากมายเลยนะครับอ่าก็มีตั้งแต่ ห้าสิบบาทนะครับ ห้าร้อยนะครับ หนึ่งพันนะครับสามพันนะครับ และแปดพันนะครับ ตอนนี้นะครับ มีประมาณห้าห้าห้าอุปกรณ์นะครับ ที่สามารถลงทุนได้อ่าผมก็ได้ทำการลงทุนเพิ่มไปนะครับ เมื่อวานนี้เนาะอ่าบางคนก็อาจจะได้เห็นคลิปแล้วนะครับ ผมได้ทำการลงทุนเพิ่มก็คือตัวนี้นะครับ อ่า หลังจากที่ผมลงเพิ่มแล้วนะครับ ผมก็จะมารับภารกิจตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเมื่อวานนี้ผมก็ทำไปแล้วเนาะนี่ ภารกิจตรงนี้ด้วยเนาะอ่ะก็กดเข้าไปดูได้ครับ อ่ะภารกิจนะครับ เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับ4วันนะครับ อ่ะนี่สี่วันนะครับ ตรงนี้เลยนะครับ อ่ะแล้วก็วันที่5นะครับก็คือต้องเอ่อซื้ออุปกรณ์นะครับ ราคา 3,000 บาทนะครับ ราคา 3,000 บาทเท่านั้นนะครับ เราจะได้รับรายได้ต่อปีก็รวมแล้วนะครับ 31,536 บาทนะครับ อ่า แล้วก็หลังจากเราทำภารกิจครบ 7 วันนะครับ เราจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนนะครับ ตั้งแต่ในราคา 50 บาทถึง 10,000 บาทเลยนะครับ ก็คือรางวัลสูงสุดนั่นแหละนะครับ ก็คือ 10,000 บาทเนาะ อ่า เราจะได้จับฉลากนะครับ ตรงนี้ นะครับ อ่า ก็ใครที่ทำภารกิจครบ 7 วันแล้วนะครับ สามารถติดต่อแอดมินนะครับเพื่อลุ้นรับรางวัลได้เลยนะครับผม อ่า แล้วก็ เอ่อ ตอนนี้นะครับ ทางแพลตฟอร์มนะครับก็ได้ทำการเปิดกิจกรรมมาใหม่นะครับ ก็คือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการแนะนำเพื่อนนะครับลงทุน ตั้งแต่ 2 อุปกรณ์ขึ้นไปนะครับ จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ เงินสดนะครับจำนวนต่างๆนะครับ ตามที่ทางแพลตฟอร์ม หรือทางบริษัทได้กำหนดไว้นะครับอ่าก็มีประมาณนี้เนาะอ่านี่ก็จะเป็นรายได้ของผมนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นรายได้ของอค่าคอมมิชชั่นของสายงานนะครับหรือทีมงานที่เราแนะนำมานั่นเองนะครับอ่าก็การเปิดระบบ การถอนง่ายๆครับ เริ่มต้นแค่ 50 บาทเองนะครับเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยครับการเปิดระบบการถอนนะครับ เริ่มต้นเพียง 50 บาท แค่นี้เองครับก็สามารถถอนได้แล้วนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับ การถอนก็ขั้นต่ำก็ 50 บาทนะครับอ่าลงทุนครั้งแรกก็ 50 บาทนะครับอ่าแต่ทีเนี้ยค่าธรรมเนียมการถอนนะครับ จะแตกต่างกันไปอ่าไปดูที่การถอนเงินนะครับ นี่ให้มาสังเกตด้านล่างตรงนี้ครับค่าธรรมเนียมการถอน นี่ตรงนี้เลยนะครับจำนวนการถอนนะครับตั้งแต่ 50บาทถึง500นะครับจะมีค่าธรรมเนียมอยู่25%นะครับแล้วตั้งแต่500ถึง3,000นะครับจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 20%นะครับตั้งแต่ 3,000ถึง30,000นะครับจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 15%และตั้งแต่ 30,000ถึง100,000จะมีค่าธรรมเนียม 10%นะครับสังเกตดูนะครับยิ่งมีจำนวน เงินที่จำนวนการถอนเยอะนะครับ ค่าธรรมเนียมก็จะถูกลงด้วยนะครับ อ่า ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นประวัติการถอนนะครับ ที่ผมถอนมาแล้ว เนาะอ่า นี่นะครับ ผมก็ได้ถอนมาแล้วนะครับ แล้วก็เข้าบัญชีแล้วนะครับ เงินเข้าบัญชีไวครับ ไวมากนะครับ อ่า ถอนถอนปุ๊บก็รอไม่ถึง5้าทีสิบนาที เงินก็เข้าแล้วนะครับผมอ่าก็อยากจะชวนพี่น้องนะครับ มาลองทำดูนะครับ เพราะว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำมาก ๆนะครับ เปรียบเทียบกับหลาย ๆงาน เปรียบเทียบกับหลายๆ แอปนะครับอ่าแอปโซลาเซลล์นะครับ ก็เป็นเป็นแอปที่มีการลงทุนต่ำและการถอนที่ต่ำเช่นกันนะครับลงทุน 50 บาทถอนก็ 50 บาทเช่นกันนะครับ ท่านต่ำถอนได้ทุกวันนะครับจันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ถอนได้ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เวลา น่าจะประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับ ช่วงเช้าเนาะ แล้วก็จะไปสิ้นสุดกี่โมงเดี๋ยวผมยังจำจำไม่ได้นะครับ ผมจำไม่ได้ว่าเเวลาถอนเนี่ยสิ้นสุดกี่โมงนะครับ อ่ะ โอเคเนาะ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผม อ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับ หรือว่าสนใจช่องทางการหารายได้เสริมผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็ฝากติดตามช่อง ฝากกดไลค์ กดแชร์ นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับช่อง Channel อัพชัยนะครับให้ถึง 4,000วิวนะครับผมอ่าวิดีโอนะครับทุกวิดีโอที่อัพชัยได้ทำขึ้นมานั้นนะครับ เป็นเพียงการแนะนำการแบ่งปันนะครับอัพชัยนะครับ ไม่ได้บังคับให้ผู้ที่สมัครต้องลงทุนนะครับ การลงทุนนะครับเป็นความสมัครใจของ ผู้สมัครเข้ามานะครับ อ่า ก็ฝากไว้ด้วยครับ การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ โปรดศึกษาข้อมูล สอบถามนะครับ ก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ